สำหรับประโยค ada banyak pilihan bisakah anda memberikan saran lokal yang lezat แปลว่า มีตัวเลือกมากมาย คุณสามารถแนะนำอาหารอร่อยของร้านคุณให้ผมหน่อยได้หรือไม่ คำว่า ada แปลว่า มี คำว่า banyak แปลว่า จำนวนมาก คำว่า pilihan แปลว่า ตัวเลือก สิ่งให้เลือก คำว่า b ิสก k แปลว่า สามารถ คำว่า memberikan แปลว่า ให้ คำว่า saran แปลว่า ข้อแนะนำคำว่า tentang แปลว่า เกี่ยวกับ คำว่า makanan แปลว่า อาหาร คำว่า lezat แปลว่า อร่อยสำหรับประโยค ia peat kebanyakan orang asing memesan mie goreng khas Thailand ซึ่งแปลว่า ถ้าคุณลูกค้า ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคำว่า kebanyakan แปลว่า โดยส่วนใหญ่คำว่า orang แปลว่า คนคำว่า asing แปลว่า ต่างชาติคำว่า memesan แปลว่าสั่งคำว่า mie แปลว่า ก๋วยเตี๋ยวคำว่า goreng แปลว่า ผัดคำว่า khas แปลว่า เฉพาะ